แล้วลงอาบน้ำในสระโบกรณี ที่มโหสถทำไว้ หญิงรุ่นสาวคนหนึ่ง ผ่านมาเห็นเครื่องประดับ เกิดความอยากได้เป็นของตน จึงทำทีเป็นแกล้งหยิบขึ้นมาดูพร้อมตั้งเอ่ยปากชมว่า งามเหลือเกินทำเป็นสอบถามราคาเหมือนจะซื้อ ทดลองสวมที่คอของตน เพราะหญิงเจ้าของเป็นคนซื่อตรง จึงกล่าวว่าทดลองดูก่อนก็ได้ หญิงรุ่นสาวสวมเครื่องประดับ แล้วเดินหนีไป หญิงเจ้าของเห็นเช่นนั้น จึงรีบขึ้นจากสระน้ำผลัดเสื้อผ้าแล้ววิ่งตามไป หญิงทั้งสองต่างโต้เถียงยื้อแย่งเครื่องประดับว่า เป็นของตนฝูงชนชุมนุมมุงดูหญิงทั้งสองทะเลาะกัน ขณะนั้น มโหสถเล่นอยู่กับพวกเด็ก ได้ยินเสียงหญิงสองคนทะเลาะกันที่ประตูศาลา จึงให้เรียกเข้ามา เห็นท่าทางก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของ ใครเป็นกโมย จึงถามทั้งสองคนว่า จะยอมรับในคำตัดสินหรือไม่ เมื่อหญิงทั้งสองยอมรับ จึงถามว่า เธอยอมกเรื่องประดับนี้ด้วยของหอมชนิดไหน หญิงกโมยตอบว่ายอมด้วยของหอมทุกอย่าง ส่วนหญิงเจ้าของตอบว่า ดิฉันเป็นคนจน จึงไม่สามารถหาของหอมทุกอย่างมาย้อมได้ ดิฉันย้อมเครื่องประดับด้วยดอกประยงมโหสถให้บริวารจดคำให้การของหญิงทั้งสองเอาไว้ แล้วให้นำภาชนะใส่น้ำมาแช่ เครื่องประดับ ให้เรียกคนรู้จักกลิ่น มาดมพิสูจน์คนรู้จักกลิ่นดมก็รู้ว่า มีกลิ่นดอกประยงอย่างเดียว มโหสถจึงบอกให้ประชาชนทราบ ให้หญิงที่เป็นขโมยรับสารภาพ และให้นำเครื่องประดับมาคืนเจ้าของ คดีเรื่องโจรขโมยม้วนได้ ยังมีหญิงเจ้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่ง เมื่อดอกฝ้ายแก่แล้วได้เก็บฝ้ายที่ไร่มาปั่นได้ แล้วเอาเม็ดมาพลับ มาเป็นแกนพันให้เป็นม้วนเก็บไว้ในพก ขณะเดินกลับบ้านได้แวะอาบน้ำที่สับบกรณีของมโหสถได้วางม้วนได้ ไว้บนผ้านุ่งแล้วลงอาบน้ำหญิงคนหนึ่ง เห็นม้วนได้วางอยู่ เกิดความโลภอยากได้ ตบมือฉาดหนึ่งพูดชมว่า ได้นี่สวยจริง เธอทำเองหรือทำเหมือนเหล่มองดู แต่มือฉวยหยิบได้ ซ่อนในพกผ้าเดินหนีไป หญิงเจ้าของเห็นเช่นนั้น จึงรีบขึ้นจากน้ำผลัดผ้าวิ่งตามไปดึงผ้าไว้ ถามว่า แกเอาม้วนได้ข้ามาทำไม หญิงก็โมยเถียงว่า เอแม่นี้ขี้ตูจริงม้วนได้แกเมื่อไหร่ ของแกก็ต้องอยู่กับแกสิ นี่มันได้ข้าต่างหาก หญิงทั้งสองเกิดโต้เถียงกันขึ้นอย่างรุนแรง เมื่อมโหสถจะวินิจฉัยก็ดี ได้ถามว่า ได้ใช้อะไรเป็นแกนพันได้ หญิงกโมยตอบว่า เอาเมล็ดฝ้ายเป็นแกน ส่วนหญิงเจ้าของตอบว่า เอาเม็ดมะพร้าวเป็นแกน มโหสถบัณฑิต ให้บริวารบันทึกคำให้การของหญิงทั้งสองไว้ แล้วให้คลี่ม้วนได้ออก เห็นเม็ดมะพร้าวจึงให้หญิงกโมยยอมรับสารภาพ แล้วให้คืนม้วนได้แก่เจ้าของ ฝูงชนต่างร่าเริงกล่าวชื่นชมมโหสถว่าวินิจฉัยคดีได้อย่างยุติธรรม คดีเรื่องแย่งลูก หญิงคนหนึ่งพาลูกไปอาบน้ำที่สระบกรณีที่โหสถกุดไว้ เมื่ออาบน้ำให้ลูกเสร็จแล้ว จึงนำลูกขึ้นไปนอนไว้ บนผ้านุ่งของตนริมฝั่ง ส่วนตนเองกลับลงไปล้างหน้า ขณะนั้น นางยักษ์ตนหนึ่งเห็นเด็กนั้นอยากจับกิน จึงจำแรงกายเป็นหญิงมาแซงถามว่า เด็กคนนี้เป็นลูกเธอหรือช่างน่ารักจัง หญิงผู้เป็นแม่ตอบว่าจ้ะลูกฉันเอง นางยักษ์ขออุ้มทำทีจะให้เด็กดื่มนมเมื่อหญิงมารดาทารกอนุญาตแล้ว จึงอุ้มเด็กนั้นทำทีเป็นหยอกล้อเล่นหัวครู่หนึ่ง แล้วอุ้มหนีไป หญิงผู้เป็นมารดาเห็นเช่นนั้น จึงรีบขึ้นจากสระวิ่งตามไปตะโกนว่า แกจะเอาลูกฉันไปไหน หญิงกโมยกล่าวว่า หน้าด้าน ลูกแกที่ไหน นี่มันลูกข้าตั้งหาก หญิงตั้งสองโต้เถียงยื้อแย่งเด็ก เดินไปจนถึงประตูศาลามโหสถได้ฟังเสียงคนทั้งสองทะเลาะกัน จึงให้เรียกเข้ามาถาม เมื่อมโหสถเห็น ก็รู้ได้ทันทีว่า หญิงคนนี้เป็นยักษ์จำแรงกายมาอย่างแน่นอน เพราะไม่กระพริบตาในตาแดงและไม่มีเงา แม้จะรู้แต่ก็ถามว่า จะยอมรับในการตัดสินหรือไม่ เมื่อได้รับคำตอบ จากหญิงทั้งสองว่ายอมรับจึงขีดเส้นบนแผ่นดิน แล้วให้นำเด็กนอนตรงกลางระหว่างเส้น ให้หญิงยักษ์แปลงจับมือเด็ก ส่วนผู้เป็นแม่จับเท้า แล้วกล่าวว่าขอให้แย่งกันใครดึงได้ เด็กเป็นลูกของคนนั้น หญิงทั้งสองก็ฉุดคล้าเด็ก เด็กถูกดึงเจ็บปวดเหมือนร่างจะฉีกออกจากกัน จึงร้องไห้จ้า หญิงผู้เป็นแม่ได้ยินเสียงลูกร้อง รู้สึกเหมือนหัวใจจะแตก จึงปล่อยลูก ยืนเอามือกลุ่มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเสียใจว่า แย่งลูกคืนมาไม่ได้ มโหสถถามฝูงชนที่ยืนมุงดูว่า ตามปกติ จิตใจของผู้เป็นแม่ อ่อนหรือแข็ง ฝูงชนตอบว่า ใจของผู้เป็นแม่อ่อน มโหสถถามฝูงชนต่อไปว่า บัดนี้ พวกท่านเห็นเป็นอย่างไร หญิงผู้ฉุดเด็กได้เป็นแม่ หรือว่า หญิงผู้ยอมปล่อยเด็กเป็นแม่ ฝูงชนตอบว่า หญิงผู้ยอมปล่อยเด็กเป็นแม่ มโหสถกล่าวว่า หญิงนี้เป็นยักษ์ฉุดคล้าเอาเด็กไปกิน ฝูงชนถามว่า รู้ได้อย่างไรว่าเป็นยักษ์มโหสถตอบว่า เพราะในตายักษ์แดงไม่กระพริบไม่มีเงา และไร้ความกรุณา มโหสถถามหญิงนั้นว่า แกเป็นใคร นางยักษ์ตอบว่า เป็นยักษ์มโหสถซักต่อไปว่า แกจะเอาเด็กไปทำไม นางยักษ์ตอบว่า เอาไปกิน มโหสถกล่าวว่า หยาบช้าจริงๆ ชาติก่อนก็ทำกรรม จึงเกิดเป็นยักษ์ มาชาตินี้ยังจะทำกรรมอีก ครั้นแล้ว จึงให้นางยักษ์รักษาศีลห้า แล้วปล่อยตัวไปหญิงผู้เป็นมารดาได้ลูกกลับคืนก็ดีใจ กล่าวอวยพรให้มโหสถ มีอายุยืนนาน แล้วอุ้มลูกกลับไป